โอเคสำหรับสูตรของหนูนะก็คือถ้าสมมติว่าเสือเต้นให้เขากดหยุดออโต้ทันทีแล้วค่ะ เพื่อที่จะเก็บไว้ โอ้โห สวยงามแบบซี่คูณสิบเฮ้ย มาว่ะมีตะโพกผสมผสมกันแล้วค่ะพอดีของเกมฟอร์จูนไทเกอร์ก็คือต่อให้มันบอมแมนไลท์เดียวกัน ขอแค่เต็มช่องคูณสิบมาแน่นอนเนาะค่ะเออ ได้เปรียบเกมงัวมองหนีเนาะโอเคช่วงนี้ฟอร์จูนไทเกอร์กำลังแจกเนาะค่ะ คี่อาแนะนำวานเลือกเวลาเล่นดีๆ เออเลือกเวลาเล่นดีๆแล้วค่ะไปสี่ร้อยบาทโอเคค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะมาตามลำดับขันเลยเนาะหนึ่งมือหนูนะที่ใส่ซี่ลอยเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เอ้ยเอ้ยสวยโอ้โหสมมาสมมาได้แท้ๆสมมาสี่อันแล้วสี่อันแล้วโอเคมา 8อันอันที่9โอเคมาแล้ว โอ้โห สวยงาม แบบซี่คูณ10่นสองค่ะพันสองคูณสิบเป็นมื่นสองเนาะ โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรม ขอฝากไว้น้ำแน่นอนค่ะ กับกลุ่มเทเลแกรมเซียนพร้อม VIP เนาะค่ะ เออในกลุ่มเขามีกิจกรรมดีๆ ให้เล่นมีเครดิตฟรีแจกกันสู้มือไปอีกสิบไม่ ยังไปต่อได้เรื่อยๆเลยนะคะ เมื่อนี้เอาทุนมาหลายแน่กำไรก็ต้องหลายคือกันบอสันบอย้อม แต่ว่าหากเบิร์ดเดี๋ยวนนะจะเปลี่ยนเวลาเลยเราเออ ไป โอเค อีกสิบไม่ค่ะ ค่อยๆ เล่นค่อยๆ หมุนไปเนาะสำหรับผู้ใดที่ไม่ได้กดติดตามกะขอฝากไว้นะแม่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะ โอ้โหไมค์แล้วสม เฮ้ยมาว่ะ สวย หาแล้วค่ะ หาอันแล้วหาอันแล้วโอเค ขาดอันนึงขาดอันเดียว โอเค โอ้โหสวยงามมาว่ะ มาอีกแล้วนะคะมือสองโอ้โหสวยหนึ่งมืสองพันบาทเนาะคะ่ะโอเคสามมืสองพันสี่ร้อยบาทไปขออนุญาตปรับไม่สูงเป็นหาร้อยเนาะดันทีละน้อยเอา โอเค ค่อยๆดันค่อยๆเล่นไป สวย สวยไปอีกนิสโสมา ค่อยๆ เก็บไว้ไปเนาะค่ะ เกมนี้ไว้มีผลเนาะบอแมนว่ามันสิแบบเป็นเอฟเฟกให้เขาเบิงสวยงามมือซื้อที่จริงแล้วฮะสมมติว่าเขาหมุนแบบ ตอนที่ว่าเสือเต้นอะเห็นไว้ไหลลงมาบอลนั่นคือไว้ที่เขาเก็บไว้เนาะค่ะคือแบบไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเยโอกาสเข่ากะยังดีกว่ามันบ่มีไว้ให้เขาเลย โอเค เออไปร้อย มาดี โอ้โหอย่าว่า ออไว้มาสมมาไว้มา โอ้โห ได้ยก โอเคค่ะสองพันาอีกสิบไม่รู้สึกว่าจังหวะหมุนมันแบบโดนๆ แปลกๆเนาะ ปกติมันจะหมุนแบบพึบพึบพึบโอเค บอเป็นอย่างมันอาจจะลงลวงแน่คนอาจจะเล่นหลายเนาะค่ะ หรืออาจจะเป็นที่เนนูนะก็ได้ เออ สวย ได้ไว้กะโอเค แล้วเนาะ ไปอีกสิบไม่ โอ้โห ยาวะยาวะ โอ้โหเอ้ยบอมา โอ้โหลากยาวแบบสีบอมาแท้ๆ ยาวะโอเคโอ้โหเด็กก้อนทองอยู่นึกว่าจะสิบบอมาเลยสิบไม่บอมากันหาเกียรติโพดแล้วอะมาหนึ่งหมื่นบาทเนาะค่ะสวยไหลขึ้นมาขึ้นแล้ว ได้สมค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆยังไปต่อได้เรื่อยๆโอเคโอ้โหไว้สามตัวมาไว้มาอีก ยาวาเยาวาวายมาได้ดิวายมาหาโอเคได้ถุงโอ้โหโอ้โหสภาพไป อีกสิไม่ค่ะ มาดิ มาดิ มาดิโอเคได้ไวไปได้ยกสองพันหาสวยโอ้โหซองมาค่ะโอ้ยได้ซองน้ำ โตได้หลายเลยได้เนี่ยโอเค โอเค โอ้โหเต็มแถว หมาแบบ4ีสี่พันบาทคูณสิบไปเลยค่ะสี่หมื่นบาทโอ้โหโคตรเอาอะโอ้โหพี่เสือแจกแล้วค่ะช่วงนี้โคตรแจกเลยเฮงสิ้นเดือนนี่เฮงจะแจกเลยแล้วค่ะนี่แหละเห็นผลที่ดูนะหนีจากโลมามา โอเคหกหมื่นสามพันบาทเฮ้ยโคตรเอาไปขอปรับไม่สูงเลยแล้วค่ะ เป็นแปดร้อยบาทมาที่ล่ะก็มาที่ล่ะ โอเคสิบไม่ค่ะ ค่อยเล่นไป ค่อยๆเล่นค่อยๆไหลไปเนาะค่ะเออสี่พันบาท มาดิมาเนเออ โอ้โห มาอีกแล้วค่ะสม เฮ้ย มาลัวๆเลยว่ะ สวยสมมาค่ะ โอเค ขออีก อันเดียว โอ้โหพวกเขาโอ้เสียดายว่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนาะค่ะ ไปติดไหมโอ้เซ็งว่ะ โอเค ไว้มา มาดีมาดี โหมาสภาพเออมาหามือเก้าไปสิไม่วมาค่ะอย่าว่าเปลี่ยนไม่เราลมจม เถอะ เออวมา โอ้โหโอ้โหยางเข้มเออได้สมอยู่โอ้โหซีลอยหอยบริทุนหามือหนึ่งพันค่ะ ไหลลงไปเรื่อยๆ ไหลลงไปเรื่อยๆโอ้โห สีนี้แล้วหนึ่งใดเราบอเซาไปยังสิเนาะค่ะปอไม้อีกโอ้เออโอ้โหยาวาผมมาโอ้โห เฮ้ยบ่ได้อีหลีว่ะ ไหลลงไปเรื่อย ๆ แล้วเนาะค่ะ โหยาวายาวาอุ้ยเหลือสามมือแล้วสามมือเก้าแล้วค่ะ ไปสิไม่ โอ้โหยาวายาวาโอ้โหสะโพกแปดร้อยได้ทุน โอ้บ่ได้เลย บ่ได้เลย โอ้ยบ่ได้เลยนะค่ะว่าหนาโลบเลยว่ะอย่างวะเนี่ย ี่อย่างว่าเนี่ยเออได้ยกลูกสี่พันน่ะโอ้โหโอ้โหได้ไว้มาโอ้โหเหลือสองหมื่นอ่ะขึ้นมาสามหมื่นขึ้นสองหมื่นเก้าเนาะโอ้โหสภาพ เบิร์ดก็เบิร์ดมายกมาหามันสีเบิร์ดไทยมันเบิร์ดไปเพราะว่าทุนเท่าหาพันเนาะเหลือจะหาพันเท่าเซาเล่นก็ได้เอาไว้เล่นเวลาอื่นโอ้โหสภาพ โอ้สองันสองมื่นอ่ะไปจากหกมื่นจากหกมื่นเหลือสองมื่นอ่ะเบิ้งเอาโอ้โห มาแบบสี่คูณสิบเข่าสี่พันหกเฮ้ยเป็นสี่หมื่นหกแล้วค่ะเออขึ้นมาคืนแล้ว โอ้โหสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาท อันนี้เป็นซองกับตะโพกวค่ะโอ้โหน่าจะได้ไวยชนไว้เนาะว่าสั้นได้หลายเลยไปดิล่ะเออมา ของมาที่ล่ะ โอ้โหซอยชีวิตอีหลีวะถ้าเมื่อกี้คุณสิบว่าเขานี่ หนูนั้าอาจจะเบิดอีหลีนะ โอ้โหสภาพผงมา โอ้โหเออ เออ เออ เออ บอกเขาเลย มาสีแมงเลยหกมือสามค่ะไป สิบไม่ โอ้โห จังปันถิงซื่อนี่ละวะโอ้สภาพ ฉันแล้วรู้สึกสงสารเจ้าของ เออตะโพงมา โอ้โห กระแตกดีอยู่นะ แต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นไม้แปดลอยแล้วบ่ค่อยเข่าเป็นไหนวะเฮ้ยสองมา โอ้โห ได้สมค่ะ มา ได้สม าเลยดิเต็มแถวเลยดิ ให้ดีใจให้ชื่นใจเลยสวยอีกอันเดียว อีกอันเดียวโอเคสวยงามมาล่ะ คูณสิบเฮ้ยสองหมื่นสี่ว่ะโอเคสองหมื่นสี่พันบาทเนาะค่ะสมเต็มช่องรอบนี้แปดพันสามว่ะ อีกน้อยเดียว มาขอแสนหนึ่งก็พอ ไปต่ออีก ติดไม่ขอแค่แสนเดียวพอละโอเคมาเลยดิมันถอนได้อะ่ะ มาเลยดิมีผีคนโลบเออ สม่ะ โอ้โหเชี่ยว่าเต็มแถวว่ะว่าเต็มช่อง เสียดายว่ะ โอ้โห อีหยังวะเนี่ย สภาพไปอีกสิไม่ สม่ะ มาดี มาดี โอ้โอ้โอ้โอ้โหบ่เขาเฮ้ย มันบ่เข่าไห้อ่ะสูงท้อง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 เซียนพ่อม VIP เป็นกลุ่มเทเลแกมอย่าลืมกดเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวจังไหนเมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีค่ะ